ครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับ คุณลักษณะของบัณฑิตนะครับที่พึงประสงค์ในในยุคสมัยปัจจุบันนะครับ พวกเราคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะด้านใดบ้างที่จะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการนะครับ มีตัวอย่างหนึ่งของ World Economic Forum นะครับที่ได้กล่าวถึง 10 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงจะมีในปัจจุบันนะครับ ประการที่1นนะครับทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนะครับ ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนและ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆมาก เพราะฉะนั้นบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา หรือสามารถทำงานร่วมกับกันกับบุคคลในหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการคลี่คลายหรือแก้ไขได้เนี่ยเป็นคนที่ต้องการอันดับที่1เลยนะฮะประการที่2นะครับทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับผู้เรียนหรือว่าบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถจะมองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุที่มาวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา เลือกวิธีการตัดสินใจ และหาแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านั้นในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ต้องการตามมานะครับประการที่3นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบัณฑิตในยุคใหม่ ที่ต้องการความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานมันจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องพัฒนาให้ตนเองมีคุณลักษณะในด้านนี้ ด้านที่ 4 ทักษะการจัดการบุคคล อันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับคนบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการงานทางด้านบุคคลนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญ จะทำยังไงให้องค์กรอยู่กันได้อย่างสงบนะครับ มีความสามารถดึงความสามารถมาใช้ในการทำงานนะครับ มีความเหนียวแน่น เกิดความรักใคร่ผูกพัน ความสามารถในการจัดการด้านบุคคลเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับด้านที่5นะครับทักษะการทำงานร่วมกันนะครับ ในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือเป็นตำนานบุคคล ถ้าบัณฑิตหรือว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนตนเองนะครับ รู้จากการเป็นผู้นำ ผู้ตามมีความรับผิดชอบก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยเกิดประสิทธิภาพนะครับด้านที่6นะครับความฉลาดทางอารมณ์นะครับเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งที่สำคัญเรียกว่า soft skill ด้านหนึ่งนะครับที่ทำให้คนที่มีความสามารถทางอารมณ์ หรือความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับด้วยความละมุนละม่อมนะครับไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับมีความอดทนใจเย็นนะครับแล้วก็สามารถจะแก้ปัญหา ต่างๆ ได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับ ประการที่7นะครับทักษะในการประเมินและการตัดสินใจนะครับ ปัจจุบันเนี่ยยังพบว่าบัณฑิตยังยังขาดด้านนี้อยู่มากนะครับ ไม่สามารถจะตัดสินใจหรือประเมินได้ว่ากับปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยเขาควรจะเลือกวิธีการหรือว่าการเดินทางในการแก้ ปัญหานั้น ได้อย่างถูกต้องหรือเหมาะสมหรือสร้างสารรค์ได้อย่างไร ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะด้านนี้ให้เกิดขึ้น ประการต่อไปนะครับประการที่ 8 ทักษะทางด้านการบริการ ทิศทางหรือประเทศหรือโลกเนี่ยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรม บริการและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์วันทักษะในเชิงบริการหรือว่าเซอร์วิสมาเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่เป็นคุณลักษณะต้องให้เกิดในตัว เพราะเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นนะครับการมีใจที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยให้การทำงานนั้นราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพนะครับด้านที่ 9 ทักษะการเจรจาต่อรองนะครับแน่นอนละครับในการทำงานย่อมเกิดปัญหารูปสรรค การที่ได้คุยได้เจรจาได้หาแนวทางออกร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยทำให้ปัญหารูปสรรคเหล่านั้นคลี่คลายไปดีวันทักษะการเจรจาต่อรองก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะอันนี้ในตัวบัณฑิตนะครับ และประการสุดท้ายนะครับ ด้านที่ 10 ทักษะการยืดหยุ่นทางความคิด บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะละลายความคิดของตัวเอง รับฟังความคิดของคนอื่นที่มีประโยชน์และสร้างสารรค์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะดึงเอาจุดเด่นแต่แต่ละประการมาเชื่อมโยง และทำให้เกิดความสาเร็จถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับ ก็สามารถจำแนกเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆนะครับ ด้านที่ 1 ก็เรียกว่า soft skill นะครับเป็นทักษะของคนเก่งยุคใหม่นะครับเป็นตัวที่จะช่วยผลักดันในการทำงานให้ประสบผลสาเร็จและก้าวหน้า เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ หรือว่า emotional intelligence quotient นะครับ ประกอบไปด้วยทักษะอะไรบ้างนะครับ เช่นทักษะการสื่อสารนะครับ ทักษะการแก้ไขปัญหาหรือการเผชิญกับความขัดแย้งนะครับ การจูงใจนะครับ การจัดการทางอารมณ์ของตนเอง การเทคนิคการเจรจาต่อรอง ความคิดเชิงกลยุทธ์นะครับ ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เป็นซอฟต์สกิลหรือเป็นทักษะที่ไม่ได้จากการเรียนการสอนนะครับ ได้จากการทำงานได้จากการเรียนรู้ ได้จากการอยู่ร่วมคนอื่นนะครับ เป็นทักษะที่เกิดขึ้นอนอกโรงเรียนนะครับ ส่วนที่ 2 นะครับ เรียกว่า hard skill นะครับ เป็นทักษะที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางปัญญา หรือที่เรียกว่า intelligent quotient นะครับ หรือว่า hard skill เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในงานนะครับหรือสกิลในการทำงานความฉลาดในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับดดูได้จากอะไรฮะดูได้จากผลการเรียนหรือผลการศึกษา ว่าเรามีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในสิ่งที่เรียนมากน้อยเพียงใด และมักจะเป็นสิ่งแรกที่สำหรับการพิจารณาในการเลือกคนเข้าทำงานนะครับทีนี้ส่วนการจะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยดูที่ซอฟต์สกิลฮะ สารพันก็จะถามว่าเรามีคุณลักษณะอะไรบ้างในระหว่างเรียน การทำงานร่วมกันผู้อื่น การแก้ปัญหาการทำกิจกรรม สิ่งเหล่านี้ฮะเป็นส่วนสำคัญต่างหาก ที่จะช่วยทำให้ได้งานนะครับและซอฟต์สกิลจะช่วยทำให้รักษางาน มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าฮาร์ดสกิล